บทที่ 4 เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ จะมีการแนะนำอุปกรณ์ เกี่ยวกับการสร้างเครื่องรดน้ำอัตโนมัติทรานซิสเตอร์ซอย มอ์เจอร์เซนเซอร์ เวิร์กช็อป เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน และอภิปราย